บทที่3การวาดและปรับแต่งรูปร่าง รูปทรง เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดลำดับ การจัดกลุ่ม การล็อก การซ่อน layer การวาดและการปรับแต่งเส้น การปรับแต่งวัตถุ เราจะมีเวิร์กช็อปฝึกวาดภาพดอกไม้ ฝึกปฏิบัติ วาดภาพดอกไม้ พร้อมทั้งนำเสนอผลงานและอภิปราย